นี่โอ้ยเสียง่ายจังตัวเก่านะครับเนี่ย พักผ่อนแล้วก็นิดเดียวว่าวัดวัด ตัวโน้นตัวโน้นถามอยู่วัดตัวโน้นมันหลัไม่ได้นะครับตัวตัวบนเนี่ยรู้สึกชิ้นห้าเกินไปวัดตัวโน้นเป็นหลักก็ร้องเลย อันนั้นมันตั้งหน้าตั้งตาขายโดยตรงขายโดยตรง ขายเยอะก็ได้เยอะ ฝามาใส่เลยพอไม่ได้ เดี๋ยวต้องต่อสายก่อน ปล่อยแล้วนะ riêng mình chỗ này không ดี๋ยวผมไปเปิดไฟเลยนะ ครับเปิดได้เลยเรียบร้อยนะครับ เปลี่ยนมอเตอร์ไปทำแล้วทำแล้ว แต่เหมือนจะหมุนไม่ค่อยออก เหมือนเหมือนเดิมนั่นเนี่ย ไม่ออกคุณพันธ์สิบสิบสามร้อยใช่สูงเลยสูงไปโอเกตนี้เขาท่า ทั้งไฮทั้งโลเลยวัดได้ทุกคำยาด้วย อืมเออ นั่นนะสิห้าสิบสี่จุดสามองศาอายุสองเกือบสามร้อยเหรอทำไมมันเยอะจังร้อนไงร้อน ัดนะตัดร้อนได้ไหมเป็นไรครับทำไมจอดฮะทำไมจอด ไม่ได้ใช้เฉยอ่ะ โอเคแล้วนะครับร้อมเดินได้ปกติ ใส่เลยครับใส่เลย เดี๋ยวผมจะได้บอกเขาเดินหลายตู้ไม่ไหว ร้อนมาก อยู่ใกล้กัน